หายใจออกนึกถึงแม่เข้าปู่ย่า ออกตายาย ตามไปเถอะครับ ตามทุกสมุทัยนิโรธตามตรงนั้น ตามหาที่มานะครับ คุณถ้าไวรัสกับแบคทีเรีย มันรวมเป็นตัวเดียวกัน ถามลุงเพื่อรู้ร่วมกันครับ มันเป็นวิวัฒนาการมาเลยนะครับจะเรียก ถ้าเรียกมันแบคทีเรียมันก็ตัวใหญ่กว่าไวรัสเขาเองนะครับพยายามคิดตรงนี้ วิธีคิดนะ ผมใช้คำว่า หลักคิดดีกว่าหลักคิด วิธีคิดก็อีกเรื่องหนึ่งมันหลักของมันว่า ทุกอย่างจะมาจาก สิ่งที่ไม่มีอะไร สิ่งที่มีอะไรทุกวันมาจากสิ่งที่ไม่มีอะไร เนี่ยนะ ไอ้ตรงนี้มันขัด ขัดย้อนนะย้อนแย้งแน่นอนครับ ตรงนี้ย้อนแย้งแน่นอน คำว่าไม่มีอะไรคืออะไรตรงนั้นะต้องตอบว่าคือความว่างความว่างใช่ไหมความว่างคือไม่มีอะไร ทีนี้พอเวลากลับมาเป็นมีอะไรมันคืออะไรทีเนี้ยกลับมาเป็น กลับมาว่ามันมันมีอะไร แล้วมันคืออะไรล่ะ ถ้าสายพุทธศาสตร์เป็นการก่อตัวกัน ระหว่างอวิชชาครอบโป๊ะ จบ สายพุทธศาสตร์คืออวิชชาครอบเป๊ะในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทตัวนี้เป๊ะเลยนะครับ อวิชชาคือความมืดบอดครอบงำโป๊ะเลยครับนะถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือบิ๊กแบงนั้นความว่างันต้องเป็น before big bang ่อะไรทำนองนี้ครับไปนู่นเลยมาไหม ต้องโยงวิทยาศาสตร์เข้ามาต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาเข้ามาเชื่อม ลุงก็ไปต่อลำบากบอกให้ก็ได้ไม่มีภาษาที่จะมาใช้คอมเพลลุงก็ไปต่อลำบาก ก็ถือว่ามันถึงยุคมันนะครับ ให้ลุงได้ ใช้สองสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้ววิทยาศาสตร์จะไปไม่ถึงตรงนี้นะครับ จะเข้าไม่ถึงวิทยาศาสตร์ก็ได้เกือบถึงกันแล้วกัน ไอ้ตัวเกือบถึงเป็นการทำลาย เป็นการทำลาย คำว่าเกือบถึงเนี่ยคือตัวทำลายนะครับ วิทยาศาสตร์สุดสุดท้ายจะกลายเป็นทำลายนะฮะ วิทยาศาสตร์ที่สุดแล้วจะไปทำลายธรรมชาติ อย่าลืมมันขาดตัวนี้นะครับ